วัสดีค่ะ ในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับกริยากลุ่มที่ 3 ของภาษาฝรั่งเศสกันนะคะว่ามันคืออะไร คำกริยาในภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่มที่ 3 หมายถึงคำกริยาที่มีรูปแบบการกระจายไม่คงที่ เช่นคำกริยา être ซึ่งกระจายด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่วนคำกริยา avoir มีรูปการกระจายที่ไม่ได้นำคำลงท้ายจากการกระจายคำกริยา être มาใช้ได้ ในขณะที่คำกริยากลุ่มที่ 1 และคำกริยากลุ่มที่ 2จะมีรากคำหรือที่เรียกว่า radical ที่ตายตัวและคำลงท้ายหรือที่เรียกว่า terminaison ที่ตายตัวเช่นกัน ดังนั้นผู้เรียนจะต้องท่องจำกริยากลุ่มที่ 3 นี้ให้ได้ทุกตัว ในบทเรียนนี้ได้รวบรวมมาให้เรียนทั้งหมดคือ être แปลว่าเป็น อยู่ คือ avoir แปลว่ามี faire แปลว่าทำ pouvoir แปลว่าสามารถ venir แปลว่ามา aller แปลว่าไป devoir แปลว่าต้องงอ lire แปลว่าอ่าน dire แปลว่าบอก comprendre แปลว่าเข้าใจ apprendre แปลว่า เรียนหรือสอน attendre แปลว่า รอคอย sortir แปลว่า ออกไปข้างนอก partir แปลว่าออกเดินทาง sentir แปลว่า รู้สึก voir แปลว่าเห็น ผู้เรียนลองศึกษารูปแบบการกระจายเป็นการปัจจุบันของกริยาที่กล่าวถึงทั้งหมดได้เลยค่ะ